ครูได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพมาสองอาชีพแล้วครับ ก็คืออาชีพการค้าขายกับจรรยาบรรณของครู มีอีกอาชีพหนึ่งครับที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวนี้มีคนเรียนกฎหมายกันเยอะ การรู้กฎหมายเป็นเรื่องดีครับ แต่หลายคนก็เอากฎหมายเนี่ยมาใช้ เพื่อเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ซึ่งถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดคุณธรรมจริยธรรมเพราะนั้นถ้าใครเป็นนักกฎหมายครับ ก็น่าจะเรียนรู้ว่า ในกฎหมายนะครับเขาก็มีจรรยาบรรณของนักกฎหมายเช่นเดียวกันนะซึ่งก็มีอยู่หลายประเด็นนะเราลองมาดูนะครับว่าเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับจรรยาบรรณของนักกฎหมายเขาถือว่างานนักกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นอาชีพที่ธุรกิจนะเป็นธุรกิจ ที่พูดอย่างนี้แปลว่า เรื่องของงานอาชีพกฎหมายครับเราพยายามที่จะให้เกิดความถูกต้องความเป็นธรรมให้มากที่สุด เพราะหลายคนนะครับที่เอาอาชีพของการเป็นนักกฎหมายเนี่ยไปทำประกอบธุรกิจก็คือเอาเงินเนี่ยมาเป็นตัวหลักตรงนี้ไม่ถูกนะครับ เพราะว่ากฎหมายคือความเป็นธรรม ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้อันที่หนึ่งครับอันที่สองเราถือว่ากฎหมายนั่นเป็นเครื่องมือของความยุติธรรมนะไม่ใช่มาตรการที่จะดูว่าอะไรเนี่ยครับเป็นความเป็นธรรมหรือไม่อย่างไง เพราะนั้นเมื่อกฎหมายเป็นเครื่องมือของความเป็นยุติธรรมเนี่ยตรงนี้ เราก็ใช้เครื่องมือนี้ให้ถูกต้อง อย่าใช้ความได้เปรียบของการเป็นนักกฎหมายนะครับ ไปรังแกหรือไปเบียดเบียน คนอื่นที่เขามีความรู้อยู่เพียงเล็กน้อย หรือไม่รู้ในเรื่องกฎหมาย เพราะแบบนี้ไม่ควรทำนะครับ ให้ถือว่ากฎหมายนั้นเนี่ยนะครับ เป็นที่ที่พึ่งของประชาชนทุกคนนะครับ หมายความว่าเวลาเขามีปัญหาอะไรก็ตามครับ ประชาชนเนี่ยเรื่องกฎหมายนี่ก็อาจจะมีจุดอ่อนนะครับ ไม่เข้าใจไม่ได้เรียนเพราะนั้น เวลาไปหานักกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเราเป็นที่พึ่งเขา หลายคนครับที่ดูมันจะดีนะแต่อยู่ๆแล้วกลายเป็นว่าแทนที่จะทำหน้าที่ของตัวเองเป็นทนายเป็นอะไรอย่างเนี้ยเราต้องดูว่าเราอยู่ฝ่ายไหน ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับแล้วก็ให้ถูกต้องให้ความเป็นธรรมนะอย่าไปคิดว่าต้องเรียกเงินเรียกทอง หรืออะไรก็ตาม อย่าไปเบียดเบียนดังนั้น เพราะไม่นั้นเนี่ยครับเรา ขาเรียกว่าทำผิดกฎหมายตั้งแต่ต้น คนอื่นไม่รู้แต่ตัวเราเนี่ยรู้อยู่แก่ใจนะครับนักกฎหมายต้องต้องพึงถือว่าความยุติธรรมเนี่ยอยู่เหนืออามิสินจ้างหรือผลประโยชน์ใด ๆ ข้อนี้เป็นหัวใจหลักเลยครับ เพราะหลายคนบอกเป็นนักกฎหมายแล้วรวยนะเป็นทนายแล้วรวยแต่ว่าถ้าความร่ำรวยนั้นเกิดจากความถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นได้มาโดยการทุจริตนะครับเอาเปรียบคนอื่น ก็ถือว่านั่นคือความบกพร่องตั้งแต่ต้นแล้ว นะครับนักกฎหมายต้องพึงถือว่าความยุติธรรมนั้นเป็นกลางสำหรับทุกคน นั่นหมายว่าว่าเราเรามองผู้ที่ทำผิดนะครับ เรามองว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อน แล้วค่อยมาสอบดูว่าจริงๆ แล้วมันมีคดีหรืออยังไงนะครับเพราะนั้นไม่ได้แปลว่ากฎหมายเนี่ยใช้กับสำหรับคนคนนี้ หรือคนคนนั้นกฎหมายใช้ได้ใช้กับทุกคนนะโดยความเท่าเทียมเพราะนั้นทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการพิจารณาจากกฎหมายในส่วนนี้นะครับ ให้พึงถือว่ามนุษย์เนี่ยครับทุกคนมีสิทธิ์ในเรื่องของความยุติธรรมเท่าเทียมกัน นั่นหมายความว่า ทุกคนเนี่ยต้องได้รับความเท่าเทียมกัน ในฐานะที่เป็นประชาชนของพลเมืองของไทยอย่างนี้นะกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยเราเนี่ยกฎหมายทุกอย่างก็ทุกคนก็มีสิทธิ์เท่าเทียม ไม่ได้แปลว่า กฎหมายเรื่องนี้ใช้กับคนนี้กฎหมายเรื่องนี้ใช้กับคนนี้เพราะจะเห็นว่าเวลาเขาพิจารณาอะไรก็ตามครับเขาพยายามที่ให้ความเป็นธรรมเนี่ยให้มากที่สุดนะครับพึงขนขวายหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอ ถามว่าทำไมเพราะชีพกฎหมายนั้นไม่ได้แปลว่า คดีทุกคดีนี่ครับ เราคิดขึ้นมาเองครับเราจะต้องเรียนรู้ว่ารูปแบบคดีอย่างนี้เกิดขึ้น อย่างเนี้ยลองไปฟังนะไปสนใจดูลองสืบดูลองศึกษา เพราะรูปแบบที่เคยมีอยู่นะครับมันจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการประกอบอาชีพต่อๆไปนะครับพึงละเว้นอบายมุขทั้งหมดนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษานะครับ แล้วไปมั่วสมอยู่เรื่องของอบายมุกไม่ว่าจะดื่มเหล้าหรือเล่นการพนันพนันเนี่ยครับรูปลักษณ์ของอาชีพเหล่านี้ครับมันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสีย คนก็จะไม่ศรัทธา เพราะว่าการเป็นกฎหมายนั้นเหมือนกับเราทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ในแง่ของอำนาจตุลาการ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราต้องดูแลตัวเราเองให้มากที่สุดนะครับ แล้วสำคัญที่สุดครับเกียรติยศเนี่ยถือว่าสำคัญกว่าทรัพย์สินเพราะครูพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะเถียงอยู่ในใจนะครับ แต่จริง ๆ แล้วเนี่ยถ้าคุณเอาทรัพย์สินมาเป็นใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามครับ นั่นคือเข้ากรณีทุจริต มันถึงมีการสอบสวนกันเยอะแยะไปหมด เพราะนั้นทำให้ตรงนะครับทำให้ถูกต้องแม้จะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาไม่มากนัก แต่ถ้าด้วยความถูกต้องเป็นธรรม นั่นคือความภาคภูมิใจ แล้วท้ายสุดครับให้ถือว่าบุคคลนี่ครับมีค่าเหนือวัตถุ อย่าไปมองว่าคนนี่ครับเงินนี่มันดีกว่า สิ่งของดีกว่า สิ่งนั้นไม่มีชีวิตจิตใจครับ คุณได้มาคุณใช้ไปก็หมดไป แต่มนุษย์นั้นมีชีวิตจิตใจครับ บุญคุณของเรา สิ่งที่เราทำดีกับเขาเนี่ยมันจะจารึกไปอยู่ตลอดแล้วเขาก็จะตระหนักว่าเออเขาได้อะไรจากเราบ้าง แล้วเราช่วยเหลืออะไรเขาบ้าง ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักกฎหมาย ครูว่าวันนี้นะฮะเราพูดกันถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน แล้วก็จรรยาบรรณเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับ ลองมาสรุปที่เขาว่าจากการเรียนวิชานี้นะครับ คือว่าในหัวข้อนี้นะคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานเนี่ยครับมันช่วยเราเรียนเมืองการชีวิตได้ จริงไหม ถ้าเรามีคุณธรรมอย่างนี้นะที่ครูได้พูดไปเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมหลายเรื่องนะครูลองสรุปดูนะครับมันก็ได้อยู่ 7-8 ประเด็นที่สำคัญสาคัญ ซึ่งพวกเราเองอาจจะมีข้อมูลเนี่ยมากกว่านี้ นะยังไงก็ตามอันนี้คือประเด็นที่คิดว่าเป็นพื้นฐานที่สุดสำหรับคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อการดำเนินชีวิตนะครับเป็นไปด้วยดี อันนี้ก็คือความซื่อสัตย์นะครับ คนเราถ้าซื่อสัตย์ไปที่ไหนก็ตามนะคนก็ยกย่อง คนก็เคารพและคนก็ให้เกียรตินะครับเพราะคนที่ซื่อสัตย์นะครับ ได้รับการยกย่องมาในอดีตก็มีครับเราพูดถึงกวนอูเนี่ย เทพเจ้าเห็นความซื่อสัตย์อันนี้ก็เหมือนกันครับเขามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีเป็นยังไง อันที่สองครับต้องเสียสละอย่ามองทุกอย่างว่าเราได้ประโยชน์ ให้มองทั้งส่วนรวมด้วยนะครับ ก็คือเขาเรียกว่าเราต้องเสียสละในบางสิ่งบางอย่างนะครับ ต้องมองส่วนรวมเป็นใหญ่ แล้วตัวเราเองเนี่ยนะค่อยๆมาพิจารณาอีกทีนึงไม่ใช่ว่าอะไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยเราเอาเองก่อนหมดส่วนรวมไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ต้องคิดว่าส่วนรวมกับเรานี่ต้องแยกให้ออก อันที่3คือความยุติธรรมครับ ความยุติธรรมถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีหัวหน้าถ้าขาดความยุติธรรมก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์นะเกิดความลำเอียงเราเองครับทำงานนะครับ เป็นหัวหน้าหรือไม่เป็นลูกน้องก็แล้วแต่ ถ้าเราไม่ยุติธรรมในเรื่องที่เราทำ ไม่ยุติธรรมต่อหน้าที่ไม่ยุติธรรมต่องานนะฮะหรือแม้แต่ไม่ยุติธรรมต่อตัวของตัวเองนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับ อันที่ 4 คือประหยัดครับใช้ของทุกอย่างให้มีคุณค่าให้มากที่สุดนะความขยันหมั่นเพียรเป็นประเด็นถัดมาครับ ขยันหมั่นเพียรไม่พอนะ อดทน อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ หลายคนครับที่ออกไปสากิจมีอะไรกระทบนิดหน่อยคุณก็ท้อแล้วเมื่อท้อแล้วนะครับก็เลิกไม่ยอมไปสากิจอีกผลที่ตามมาคือไม่ได้สากิจจบก็ยังไม่จบตามเวลานะเพราะนั้นความอดทนนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะว่า การอดทนดูแลคนอื่น เข้าใจคนอื่นนั่นคือการศึกษาชีวิตของคนอื่น เพื่อมาเป็นรูปแบบของตัวเองนะครับ ถัดมาก็คือความรับผิดชอบ กูบอกแล้วว่าความรับผิดชอบนี่ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนนะครับ การผิดชอบรับผิดชอบตัวตัวเอง การไม่มาสาย ไม่ขาดลา จนเกินเวลาเกินกำหนดนะครับ มีงานสั่งงานแล้วเสร็จตามกำหนด เสร็จตามเวลานะครับ เหล่านี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบทั้งสิ้นนะครับ สุดอันอีกอันหนึ่งครับก็คือตรงต่อเวลา อย่าคิดว่าเวลาไม่สำคัญครับ เราจะรู้สึกยังไงครับเวลาเราไปทำงานสายครูไม่ทราบพวกเราคิดยังไงนะแต่แบบครูเองเนี่ยถ้า เราไปทำงานสายรู้สึกผิดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปทำงานสายเป็นประจำนะครับ ก็ลองปรับตัวเองพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่บอกว่าอยู่มาอะไรตื่นสายเป็นประจำ หรือว่าอยู่ทำเรียนมาก็ตื่นสายวันนี้ไปทำงานแล้ว ก็ยังตื่นสายอย่างนั้นไม่ใช่ครับเพราะองค์กรแต่ละองค์กรเขามีกฎเกณฑ์ เขามีเวลา มีเวลา มีช่วงเวลาของการทำงาน อันนี้ต้องทำตาม แล้วท้ายสุดครูคิดว่าสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือการประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับคำว่าสุจริตในความหมายนี้ก็คือสุจริตทั้งใจตัวเองที่ทำงานด้วยความเต็มใจนะครับ สุจริตในรูปแบบที่คบกับคนอื่นอย่าไปหวังว่าคบกับคนอื่นแล้วต้องเอาประโยชน์อย่างเดียว สุจริตกับลูกค้าที่เ้ามาใช้บริการนะครับ ถ้าเรามี ประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับ ไม่ไปทำชั่วไม่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยชีวิตเราก็คงจะราบรื่น แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับ เรียนจบปริญญาแล้วนะฮะแต่เอาสิ่งนี้ไปใช้ในทางที่ผิด ก็ถือว่าเป็นการทำลายตัวเองตั้งแต่ต้นแล้ว ตอนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตระหนัก ถึงว่าคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ที่ออกไปประกอบหรือว่าไปศึกษาสากิจนะครับ ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ตระหนักเรื่องนี้เอาไว้ครับ ก็สวัสดีครับ ทุกท่านครับ